เราจะทำการที่กดถังเข้าไปในแพเพื่อทำการแทนถังเก่านะครับสามสองไปเลยดันนะครับไปเอออึ้งสองสามสวัสดีครับ ผมดีเจบอมจกมก นะฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่อยุธยาอำเภอบางไทรนะครับ เราทำการเปลี่ยนถังใหม่นะครับ ใส่ถังเก่าหรือเอาถังเก่าใส่ถังใหม่ถัง 200 ลิตรนะครับวันนี้ในบริษัทธนบอมหรือ TG ได้มาตรงนี้แล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำการเปลี่ยนอย่างไรกับคุณนนทวัฒน์นะครับ ผม สวัสดีครับทุกทมนะฮะสวัสดีคุณนนทวัฒน์ด้วย สวัสดีครับ วันนี้เรามากันที่อยุธยา ครับผมอำเภอบางไทรครับนะเรานำถังมาทั้งหมด 10บใบนะครับครับถามว่างานนี้นะครับ เราทำการเปลี่ยนเลยนะเออใช่ครับเปลี่ยนถังถังที่บุบแล้วหรือว่ารั่วแล้วอย่างเงี้ยครับเสียหายแล้วเรามาเปลี่ยนให้ลูกค้าแต่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าไม่ใช่จะเปลี่ยนได้ทุกเคสทุกงานนะครับอันนี้ต้องดูบอกไว้นะก่อนต้องดูด้วยครับเพราะในกรณีนี้คือเราเปลี่ยนให้ริมๆอย่างเดียวครับถ้าเปลี่ยนข้างใน ทำวิธีเดียวต้องรื้อพื้นใหม่หมดเลยครับรื้อพื้นนะท่านผู้ชมฮะงานจะยากงานใหญ่เลยีางานใหญ่ใช่ และพื้นนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเลยหรือเปล่า ถามว่าใช้ได้ไหมถ้าถ้ายื้อมันก็เกิดการแตกหักของพื้นได้ เพราะมันเป็นพื้นไม้เชื้อรางัดอะแตกแน่นอนครับครับต้องเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างจะเปลี่ยนใหม่ 70-80%เลยครับที่เอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมที่จะทำการเปลี่ยนเนี่ยชั้นรอบนอกเนี่ยสบายสบาย ใช่ครับรอบนอกได้ แต่ก็ไม่ได้สบายซะเลยไม่ใช่ง่ายเหมือนกันครับ เพราะว่ามีการลงน้ำไปแล้วสามคน ใช้คนไม่ต่ำกว่า 4 คนครับนะฮะนี่ ลงลงแล้วนะฮะมาแล้วครับนะนี่เรื่องนี้เขาทำการเปลี่ยน ใช่ครับนี่ทำการลงนะฮะ สี่ยนค่อนข้างยากงานแบบนี้ถ้าจะมาให้เราทำต้องส่งรูปมาก่อน ใช่ประเมินก่อนครับ ประเมินก่อนก่อน แล้วการที่เราจะเปลี่ยนแบบว่าเอาไม้ออกเลยเนี่ยฮะต้องให้ท่านผู้ชมเอาไม้ออกเลยเนี่ย ก็จะทำงานง่ายขึ้นใช่ครับหรือให้ให้เราออกก็ได้นะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่เราต้องประเมินหน้างานด้วยว่า เราสามารถทำได้ระดับไหน ความเสียหายระดับไหนอย่างเงี้ยครับเราทำได้ระดับไหน อย่างนี้มากกว่าครับสมมติอย่างอย่างงานเนี้ยถามว่าทำได้ไหมแต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่าไหนจะพรมไหนจะหญ้าไหนจะต้องรื้อหญ้าออกหรือพรมออกแล้วทำใหม่ให้ลูกค้าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ถ้าลูกค้าไหวก็คือพอทำได้แล้วก็ต้องใช้เวลานานด้วยครับไม่ใช่วันเดียวจบนี่เรามาตั้งแต่9ก้าโมงนะใช่ครับเปลี่ยนได้2ใบใบเดียวครับเที่ยงยังไม่ทันได้ทำใบที่ 3 แต่นี่คือใบที่ใบที่2ครับใบที่2อัวไหนดึงเนี่ยเทคนิคของการที่จะเอาถังลงนะครับท่านผู้ชม แล้วก็จะมีการยืนนะฮ ะแล้วน้ำหนักถังเนี่ยฮะเรารับได้ถึง 200โลนะผู้ชมนะเราจะทำการที่กดถังเข้าไปในแพเพื่อทำการแทนถังเก่า นะครับสามสองไปเลยดันนะครับไปเอออึ้งสองซ้ำ พอดีไหมครับนี่ก็ต้องแต่งใช่ครับก็ต้องปรับให้มันเข้าล็อกอยู่ดีบางทีล็อกมันฟิตไปาทำยากคือบางทีลูกค้าทำทำช่องใส่ถังอ่ะฟิตเกินไปเพราะถังเราฉีดแล้วมันจะเพิ่มมา5้าถึงสิเซนอันนี้มันยังดีที่เขายังเผื่อไว้5เซน10เซนก็ยังยังพอใช้ได้ถ้าถังที่ฟิตเกินไปฟิตพอดีเป้ยไม่ได้แน่นอนครับเพราะถังฉีดโฟมแล้วมันจะบวมขึ้นมาหน่อยนี่เป็นกรณีสำคัญอันนี้พอเข้าไปแล้วมันตะแคงแล้วพอตะแคงเราต้องมีการแต่งให้มันเข้าพอดีปรับให้พอดีใช่ครับแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่กับพี่สามารถเราอยู่ที่ จังหวัด อยุธยาอำเภอบางไทรครับพี่ สวัสดีพี่สามารถครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างพี่ ได้เคยรู้เรื่องราวกับการฉีดโฟมทุ่นลอยน้ำไหมครับเคยจากเคยรู้จักแล้ววันนี้เราทำการมาเอาถังทั้งหมด 10 ถัง ครับผม นะฮะเห็นการทำงานเป็นไงครับ ก็ใช้ได้ใช้ได้ครับผมพี่รู้ได้ไงว่ามีการใช้ถังฉีดโฟม เคยศึกษาอยู่เป็นยังไงครับคือว่ามันจะดีกว่าใช้ถังธรรมดา อายุการใช้งานมันจะยาวกว่าถังธรรมดา เดี๋ยวก็น้ำเข้าถ้าถังโฟมแล้วโอกาสน้ำไม่มีเข้า อืมครับผม และถังของเราเนี่ยเป็นถังที่แบบว่ารูเดียว ใช่ครับ พี่เห็นแล้วมีรูบ้างไหม ไม่มีเลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันท่านผู้ชมดูด้วยฮะ ามพี่สามารถก่อนพี่สามารถเคยเห็นไหมทำแบบนี้เคยเห็นเคยเห็นแต่ในรูป เคยเห็นแต่ในรูปใช่นะพอเห็นอย่างนี้ปั๊บมีที่เดียวครับโอเคนะจับบริษัทธนาบอมใช่นะฮะซึ่งเรารับประกันถังใบหนึ่งเนี่ยสิปีครับผมนะฮะไม่มีรูเลยพี่ เพราะนั้นแล้วโอกาสที่จะมีน้ำเนี่ยยากยากแต่ดูแล้วว่ามันการใช้งานจะได้ดีเด แน่นอนครับพี่นะฮะกับถังที่แบบว่าไม่ฉีดโฟมตอนนี้หลายคนไม่รู้ไงเพราะนั้นแล้วเนี่ยพอได้มีเอาถังใส่นี่ปั๊บเนี่ยความมั่นใจดีขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วใช่นะฮะการจะเพิ่มไหมน่าจะเพิ่มน่าจะเพิ่มอ่านะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเราใส่ทำการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะแล้วพี่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีใช่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงครับไปแล้วนี่กำลังทำการใส่ถังตอนนี้ใส่ถังไปหนึ่งลูกแล้วนะหนึ่งใบแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก8ใบเป็นไงพี่เห็นการทำงานของเรา ก็ได้ใช้ได้นะโอเค ลงน้ำกี่คนสามสี่คน โอเคใช้ได้เลยพี่ว่างานยากไหมพี่ ก็ยากพอสมควรยากพอสมควรนะงั้นก็ขอฝากติดต่อไปทางเพื่อนๆนะพี่ มีดีแล้วบอกต่อกันได้เลยนะแถวนี้มีทาแพรเยอะไหมพี่ เยอะเยอะเยอะเยอะนเยอะนู่นก็มีนู่นโอ้โหทางนู้นเลยเหรอ ใช่ข้างนอกนู่นก็มี บอกต่อกันนะพี่นะ ได้ได้นะเพราะว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีการฉีดโฟม น่าจะไม่มีไม่มีน่าจะเป็นที่ของที่พี่เดียว ที่แรกนะใช่อ่า โอเคพี่ พี่ ฝากท่านผู้ชมนิดนึงครับผม ฝากท่านผู้ชมที่ต้องการจะฉีดโฟมถังหรือใช้ถังโฟมใช้ของธนบอม โอเคนะครับ ขอบคุณมากพี่ ขอบคุณครับท่านชมครับ หลาย ๆ ท่านนะที่อยากจะซ่อมแพร เปลี่ยนเอาถังใหม่ใส่ถังเก่านะก็ติดต่อมาฮะทางธนบอมนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i b กันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ